หน้าทุบยิงเลยนะหายแคปเตอร์มาอีกแล้ว ก็หายยิงเลยป้ายนั่นไง หายไปอีกยิงเลยป้ายไป นั่นไงร่อนดีแล้วเกินสแคปเตอร์ชุดนี้ เอามาแถวสุดท้ายเพื่อนเอาดิเอาไปครับผมฟรีสปินกี่ครั้งมาลุ้นกันเพื่อนแม่ เตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยอะไรครับผมกกราบสวัสดีสวัสเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้กับผมกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้ทำแร่นั่นเพื่อนนะ มาวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นเกมใหม่นะครับผมกับวิญญาณลึกลับอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อน ยังไม่เคยเล่นนั้นเพื่อนนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มไปว่ามันกันเลยนะครับ ผมกับทุน 450นี้เพื่อนนะ จะโตหรือว่าจะร่วงนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนนะน่าจะเป็นพูดนะ พูดน้ำพูดไฟพูดไม้แม่ขาดพูดดินเอาเป็นเป็นวิญญาณพูดประมาณนี้มั้งเพื่อนนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเบ็ดกันที่เอาสี่สิบเลยแล้วกันปลายสิบเปิดว่ายังไงรัตนา อืมสแกตเตอร์มาสามสัมาอีกสองโหมาหล่อนดีด้วยกันสแกตเตอร์มาโคตรบ่อยอ่ะโอ้เดี๋ยวจะเอาเคมาเคมาอะไรต่ออืมไฟมาวิตัววายช่วยเมื่อไหร่เออตัววายช่วยอีกไปไปสแกตเตอร์มาอีกไหมพูดน้ำมาปิญญาณพูดนะไฟมาอีกดิสัตว์บวกมาเท่าไหร่สามพันมันเมื่อเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง ไปกันต่อครับผมไปกันต่อ อ่ะสามเปิดนึงว่าไม่เข้าอี่าง้งอี้บวกมาสี่พันมาสักหน่อยมาสักหน่อยแหมอย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วเนี่ยมาดีอย่างนี้เพิ่มไปเลยครับเพื่อนไปเบ็ดร้อยไปเลยหนักๆไปสามสิบเปิดวายยังไงคิวมาหนึ่งชุดเออ มันต้องอย่างนี้ เพิ่มแล้วต้องมาเพิ่มแล้วต้องมา มาให้หน่อยเดียวนะ มาอีกดีมาอีกดีว่ายังไงฮึบไฟไฟเยอะมา โอ้ไฟเยอะมาอืมมาให้แค่ช็อตเดียว น้ำตาจะไหลเอาเอมาหนึ่งชุดละอืมไฟยังไม่ถึงแถวสามอืมพูดอยากพูดไม้ไม่มาสแคปเตอร์มาอีกสอง ตัดแคปเตอร์มาอีกสามเฮ้ยเข้าหน่อย เข้าหน่อย อย่าเงียบขนาดนั้นอืมไม่เข้าอะไรเลยนะเดยน้ำตาจะไหลเอเอมาแล้วโอ้โหเต็มแถวไป สแคปเตอร์มาด้วยสามเอาดิเอาดิเอาเอามาลุ้นเลือดมาไหมเอายังไงอืมน้ำตาจะไหลไม่ลงสักช่องเอาคิวมาต้องตัววายมาช่วยชีวิตโอ้มาสองตัวด้วยเพื่อเอา ไม้อีกครับไปพูดไม้มาแถวสามอุ้ยไม้จริงเลยแถวสามปิญญาณธาตุไฟมาไฟมาอีกกับใบไม้เต็มช่องไปโอ้โหเพื่อนเอ้ยจอดนี้สองหมื่นลิ้ว โอ้โหจอดนี้ปลาแตกเอาเรื่องแตกเอาเรื่องแตกแบบอืมปลาคลังปลาคลั่งมาเท่าไหร่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเพื่อนเอ้ยเต็มคาราเดียวเลยนะอย่างนี้ ไปไปกับอีกสองสิบสองเปิดครับเพื่อนเข้าฟรีสปินนี่จะขนาดไหน เอมาเอมาใบไม้มาโอ้โหตัววายสองแถวไอ้คิวยังช่วยชีวิตอยู่ไปต่อทาดไปทาดไปแถวแรก บอกทาดไปไม่มาอืมตาจะไหลไปมา เออขอเอแถวสามเอาตัววายมาเอาดิสองตัวด้วยโอ้โหเอาเรื่องเอาเคมาอีก้องไปยาวๆไปยาวๆนี้ไปอืมสแคตเตอร์มาสอง อ่าเปิดเพื่อนสักแคปเตอร์มาเยอะเหลือเกินนะแต่มาไม่ครบสักทีเอ้าว่ายังไงวายังไงพึ่งบ่นไปเมื่อกี้มาไม่ไม่มานะร้อนอีกแล้ว มาร้อนอีกแล้วนั่นไงแม่หน้าทุบยิงเลยนะสายแคปเตอร์มาอีกแล้วก็หายยิงเลยป้ายนั่นไงหายไปอีกยิงเลยป้ายไปนั่นไงร้อนดีหลือเกินสแคปเตอร์ชุดนี้เอามาแถวสุดท้ายเพื่อนเอาดิเอาไปครับผมฟรีสปินกี่ครั้งมาลุ้นกันเพื่อน แม่เหลือหมุนสุดท้ายแล้วด้วยนะเมื่อกี้นะ มารุนกันเมื่อวยังไงแต่แรกอ้ยวิญญาณธาตุน้ำมาเป็นสามแท็กสี่แล้วมาอีกอุ้ยเอมาอีกครับผมโอ้โหคูณแปดไปอืมวิญญาณธาตุไฟมาใบไม้แถวสามใบไม้ไม่ลงใบไม้ไม่ลงโอ้แล้วใบไม้ลง จะขนาดไหนเนี่ยมีกระบวกมาเจ็ดพันนู่นเลยเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบมามาอีกขออีกใจใจอืม อย่าเพิ่งเงียบ อย่าเพิ่งเงียบโอเคมา ว่ายังไงใบไม้มา อืมขอวิญญาณท่านน้ำแถวสองแถวสามแถวหนึ่งแถวสามหรืออะไรก็ได้ ลงมาก่อน เน็ตจ้าอย่าเพิ่งกระตุกขนาดนั้น โอ้ย น้ำตาจะไหลเอาเน็ตหลุดเอาได้มาอีกสองพันครับไม่เป็นไรเพื่อนนะอีกแปดเปิดมาพึ่งกันไายไงเอาคิวมาคิวมาหูแปดไป มา เน็ต เน็ต อย่าเพิ่งล้วนเน็ตจ้าอือเออคูณสิสองไปไอ้ก่อน อืออืออุ้ยวิญญาณน้ำแถวสามไม่ลงเอาเน็ตเน็ตเน็ตเอาเคมาก่อนเออไปเคมาไปไม้มา อืออะไรก็ได้อืมอืมมาอีกแปดร้อยแปดสิบอ่ะคิวมาเออไอคิวอยู่ อืมวิญญาณาระตามมาเอาดิอืมหยุดน้ำไม่ลงดยวแรกนะอืมไม่มาแค่อีกสองเปิดไม่มาแล้วโอ้โหเอมาเออวิญญาณาระไปมาวิญญาณไปไม่มาเอาเปิดสุดท้ายว่ายังไงคิวมาเออตายอืมตัวไวช่วยชีวิตเพื่อนอืมอืม แต่ก็เต็มคาราเบลนั้นเมื่อนะดอกนี้ บวกไม่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบครับผมไปกันเอาสักสิบเปิดสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่เข้าไม่อะไร ไม่แจกผมพอแล้วนะเอาเคมาเปิดมาก็ได้เลย แม่พรปากจริงๆ เลย เอ้ามาให้ดอกเดียวนะ ไม่น่ารักไม่น่ารักนี่ไม่น่ารัก ขออีกขออีกอืมแคตเตอร์มาเอาไว้ยังไง มายังไงมาไหมอืม มาหลอนอีกแล้วเลยป้ายไปแล้วแม่เราสุดท้ายอย่าบอกว่า อืมหรือว่าจะเข้าให้อีก มาอีกหน่อย มาอีกหน่อยใบไม้อืมไม่มา โอ้โหเพื่อนเ้ยเหมือนไม่แจกละมึงไม่แจกละเปิดสุดท้าย เงียบ นั่นไงมาละ โอเค พอกันแค่นี้ดีกว่า นะครับ ผมไป หน้ากันเลยเพื่อนครับทุน 450 นะ เราบวกมาเท่าไหร่ สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะเพื่อนนะถอดไปเลยแต่แม็กสามหมื่นห้าพันสี่สี่ห้าไป ถอดให้หมดเรียบร้อยจะเอาละครับผมก็ไม่แนะนำเพื่อนๆคนไหนมาเล่นตามนะครับ ผมผมจะเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมแค่กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่ง แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยครับผมอ่ายังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย